วิธีเก็บตัวอย่างดิน วิธีเก็บตัวอย่างดินทำได้ง่าย ๆ ด้วยอุปกรณ์ง่าย ๆ และวิธีการง่าย ๆ ดังนี้ 1. เริ่มต้นจากแบ่งที่นาเป็นแปลงย่อยขนาด25 ไร่ 2. เลือกจุดที่จะเก็บดินทั่วแปลง 15-20 จุด 3. ถางหญ้า เศษพืชออกจากจุดที่จะเก็บโดยไม่ต้องแซะดินออก 4. ช้พลวกขุดดินเป็นรูปตัว V ลึก 10 เซนติเมตร 5. แซะดินออกมาให้เป็นแผ่นหนาประมาณ 1 นิ้ว แบ่งเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน โดยเก็บเฉพาะส่วนกลางจะได้ตัวอย่างดิน 1 จุด จากนั้นเก็บให้ทั่วแปลงและนำดินแต่ละจุด ใส่รวมในกระป๋องพลาสติก โดยแยกแปลงย่อยละกระป๋อง 6. คลุกเคล้าดินแต่ละกระป๋องให้เข้ากัน ถ้าดินเปียกต้องตากดินให้แห้งในที่ร่ม จากนั้นย่อยดินให้ละเอียดกองเป็นรูปฝาชี 7. แบ่งเป็น 4 ส่วน แล้วเก็บไว้ส่วนเดียว เพื่อทำซ้ำจนเหลือดินหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม 8. นำใส่ถุงพลาสติก เขียนหมายเลขแปลง วันที่เก็บตัวอย่างดินกำกับไว้ เพื่อนนำส่งไปวิเคราะห์ดินกับหมอดินใกล้บ้าน โดยสามารถขอรับบริการตรวจดินได้ที่สถานีพัฒนาที่ดิน